รื่องหนึเล่าที่ได้เคยบอบช้ำทิ้งมันโยนมันไปไกล และในวันพรุ่งนี้ก็จะมีแค่เพียงเราไม่มีใครต้องเหงา และไม่มีใครต้องเศร้าสองเราเดินเคียงกันไป ขอสัญญาว่าจะรัก ว่าจะรักแค่คุณ ว่าจะรักแค่คุณเท่านั้นนานแสนนานก็จะรักเพียงคุณก็จะรักแค่คุณ